สบายดีทุกคนเนาะสบายดี อ่ากลับมาพบกับซ่องเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์จักเนาะมื้อนี้ มื้อนี้อาจารย์จะมาพาทุกคนมาเรียนรู้ และเข้าใจแบบง่ายๆ กับกาละ หรือว่าเอิ้นว่า present continuous tense หรือเอิ้นว่ากาละปัจจุบันกำลังเฮ็ดใน present continuous tense นี้ แม่นหนึ่งใน อ่าสิบสองเทนในภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเฮาเรียนภาษาอังกฤษเนาะจะหลายคนก็จะซีอันนะคืดยากกับเทนแต่ว่าถ้าว่าเฮามีวิธีเรียนที่ดี มีวิธีจื้อที่ดีเนาะมันก็จะง่ายขึ้นเฮาเข้ามาถึงวิธีการใช้ present continuous tense หรือเอิ้นว่า present progressive tense หมายถึงการลาปัจจุบันกำลังเฮ็ดซึ่งเฮาจะ อาจารย์จะยกให้เห็นใส่กับ2เหตุการณ์หลัก ๆ คือ 1. ใส่เพื่อบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ ขณะที่กำลังเว้าอยู่ 2. ใส่เพื่อบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีการวางแผนไว้แล้ว หมายถึงว่าเขาคิดเขาตัดสินใจเพื่อจะเฮ็ดสิ่งนั้นแล้ว มีแผนการเพื่อจะเฮ็ดสิ่งนั้นที่แน่นอนแล้ว แม่นเขาสามารถใส่เทนตัวนี้ได้ เข้ามาสู่โครงสร้างของประโยค ในโครงสร้างของประโยคจะประกอบมี3รูปแบบหนอมีประโยคบอกเรา ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม เขามาเข้าประโยคบอกเราหรือภาษาอังกฤษเอิ้นว่า positive sentence ในประโยคบอกเรานี้เนาะ ในประโยคบอกเรานี่จะประกอบไปด้วย subject เนาะ subject แปลเป็นเราแปลเป็นภาษาลาวกับมาประธานของประโยค คำตัวตั้ง เป็นผู้กระทำหรือเป็นตัวลักในประโยคนั้นเนาะบวกกับ verb to be verb to be verb อาจจะเอินว่า กิริยา to be หรือคำกรรมะเนาะแล้ว verb to be จะประกอบด้วย 3 ตัวก็คือมี am is แล้วก็ are ในการเลือกใช้ verb to be นี้มันจะเลือกใช้ขึ้นกับการขึ้นกับประธานของประโยคขึ้นกับ subject จากนั้นจากนั้นบวกกับ verb ที่เติม ing เนาะ verb กิริยาต่างๆที่ที่ต้องได้เติม ing เข้าไปเนาะตามโครงสร้างมาเบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่หนึ่งคำว่าประโยคว่า I am learning English I am learning English ค่อยกำลังเรียนภาษาอังกฤษสังเกตเวลาเป๋เนาะเขาจะเป๋ว่าค่อยกำลังเรียนภาษาอังกฤษ I เป็น subject am verb verb to be เนาะมี 3 ตัวแต่ว่าเนื่องจากว่า subject เม็น I ฉะนั้นเราต้องได้ใส่ am learn learning ปกติแล้วจะ verb ตัวนี้จะแมนว่า learn เนาะจะเขียนว่า learn แปลว่าเรียนแต่เมื่อโครงสร้างบอกว่าให้เติม ing เข้าไป เนาะเราก็เติม ing เข้าไป อ่านออกเสียงว่า learning English เนาะตัวอย่างที่ 2 we are having breakfast we are having breakfast พวกเขากำลังกินข้าวเศร้าเนาะพวกเขากำลังกินข้าวเศร้า เข้ามาตัวอย่างที่สามและที่สี่เนาะเป็นอาจารย์ยกตัวอย่างที่สามที่สี่เพื่อใส่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการวางแผนไว้แล้ว มาสังเกตเบื้องตัวอย่างที่สาม he is going to Champasak province next week ลาวผู้ชายจะไปแขวงจัมปาซักในอาทิตย์หน้า หมายถึงเรามีการวางแผนไว้ละจะไปอาทิตย์หน้า แน่นอนเนาะ ฉะนั้นก็จึงเขียนเข้าไป เนาะตัวอย่างที่ 4 Mr. Udon is moving to New York next month ท่านอุดร จะย้ายไปอยู่นิวยอร์กในเดือนหน้าเนาะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีการวางแผนไว้แล้วเนาะ ฉะนั้นก็จะสังเกตได้ว่า ในประโยคที่ 3 ที่4ก็จะมีสำนวนเวลาคำว่า next week แปลว่าอาทิตย์หน้า และ next month ก็แปลว่าเดือนหน้าเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับประโยคบอกเราเนาะ เข้ามาอแบบที่2ก็คือประโยคปฏิเสธ หรือเอื้นว่า negative sentence negative sentence ประโยคปฏิเสธเนาะ หรือเขาสังเกตได้ว่าจะมีการ จะคือกันกับโครงสร้าง โครงสร้างคือกันกับ positive แต่สังเกตจุดที่แตกต่างก็คือ มีคำว่า not เข้าไป not ตามหลัง verb to be เนาะพวกเราสังเกตได้ not ตามหลัง verb to be เพื่อเพื่อจะให้มันเป็นประโยคปฏิเสธโดยมีคำว่าบอเข้าไป มาสังเกตบางตัวอย่างเนาะ I am not learning English I am not learning English ค่อยโบได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษเวลาเปะเนาะจะมีคำว่าบอเข้ามาละ 2. we are not having breakfast we are not having breakfast พวกเขาโบได้กำลังกินข้าวเช้า สังเกตมีคำว่า not ตามหลัง verb to be เนาะสังเกตง่ายๆความแตกต่างระหว่างประโยคบอกเราและประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างที่ 3 she is not going to จำปาสัก province next week ชีหลาผู้หญิงจะโบไปแขวงจำปาสักในอาทิตย์หน้า Mr. Udon is not moving to New York next month ทานอุดรจะบ่ได้ย้ายไปอยู่นิวยอร์กในเดือนหน้าสังเกตเนาะจะมี not ตามหลัง เข้ามาโค้งสร้างประโยคคำถาม นาะก็คือในรูปแบบที่ 3 หรือเอิ้นว่า question sentence ประโยคคำถามเฮาต้นด้วย verb to be เป็นต้นด้วย verb to be ตามด้วย subject เนาะประธานของประโยคตามด้วย subject และก็ตามด้วย verb ing แล้วก็จะมีหมายถามเอามาสังเกตเบิ่งตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างที่หนึ่ง Are you learning English? Are you learning English? จ้ากำลังเรียนภาษาอังกฤษบ่แปลถ้าหางว่าคำตอบว่า m มนหรือว่าคำตอบว่า m มนเราจะต้องตอบด้วยคำว่า yes I am yes I am แม่นแล้วข่อยกำลังเรียน คำตอบก็จะประมาณนี้ ถ้าเราคำตอบว่า bo เราจะใช้คำว่า no I am not no I am not สังเกตใช้คำว่า no แล้วก็จะมี not ทำท้ายสองตัวอย่างที่สอง is he going to Champasak province next week เราจะไปแข่งจัมปาซักในอาทิตย์หน้าบอถ้าหากว่าคำตอบว่า man เราจะตอบว่า yes he is แมนแล้วเราจะไปเนาะถ้าแปลเป็นภาษาลาว ถ้าคำตอบว่าบอก็จะตอบว่า no he is not no he is not นี่ก็เป็นการเนาะทั้งโครงสร้างทั้งรูปสามรูปแบบ มาฮอดนี้การนำเสนอเกี่ยวกับ Present Continuous ของอาจารย์ก็ได้เบิดนอซ้ำถ้าหากว่าผู้ใด ยังบเข้าใจ ละเอียดก็สามารถสอบถาม หรือฝากคำถามไว้ที่่องคอมเมนต์เนาะ สามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ซ่อง YouTube ยันภาษาอังกฤษกับอาจารย์จักหรือ Facebook แฟนเพจยันภาษาอังกฤษกับอาจารย์จักหรือสามารถติดต่อสอบถาม โดยตรงเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษหรือคอร์สออนไลน์ได้ตามเบอร์นี้เลย เนาะช่วยกดติดตาม subscribe ให้อาจารย์แน่เนาะ พบกันในคลิปต่อไป ขอบใจ